Thank you. รับแม่ไม้ที่ 13 ดับชวาราเป็นการเป็นแม่ไม้แก้การชกของคู่ต่อสู้โดยการตบและก็ชกบริเวณดวงตาคู่ต่อสู้ครับ กับแม่ไม้ 14 นะครับที่ว่าลุ่มยักษ์จับลิงนะคือการป้องกันการเตะหมัดและก็ศอกในขณะออกอาวุธเป็นชุดของคู่ต่อสู้ครับไม้ไม้ 15หักคอเอราวันนะครับเป็นการ แก้หมัดโดยการสืบเท้าเข้าวงในแล้วลงขอตีเข่า รับแม่ไม้ที่ 13 ดับชวารา เป็นการเป็นแม่ไม้แก้การชกของคู่ต่อสู้โดยการตบและก็ชกบริเวณดวงตาคู่ต่อสู้ครับ กับ แม่ไม้ 14นะครับที่ว่าขุนยักษ์จับลิงนะคือเป็นการป้องกันการเตะหมัดและก็ศอกในขณะออกอาวุธเป็นชุดของคู่ต่อสู้ครับไม้ไม้ 15หักคอเอราวันนะครับเป็นการแก้ หมัดโดยการสืบเท้าเข้าวงในแล้วลงขอตีเข่า